เมาบอกว่าเมาให้จะเอาเดี๋ยวก็เวิร์กอยู่กันเป็นกลุ่มให้เกรงใจไม่ต้องเขิน เอาของมายำพร้อมจุดไฟแล้วก็เบิร์น มึงหยิบทำไมมึงมันได้กูก็เมินสับขาหลอกกันยังไวใครกับรู้นี่หมัดปืนกลให้มันไวยิ่งกว่าลูฟี่มอแล้วยังไงก็กูขายเหมือนกับกูซี่ กูอยู่กับใครโนฮูอยู่กับบอนนี่เมาบอกว่าเมาให้จะเอาเดี๋ยวก็เวิร์กอยู่กันเป็นกลุ่มให้เกรงใจไม่ต้องเขิน เอาของมายำพร้อมจุดไฟแล้วก็เบิร์นมึงหยิบทำไมมึงมันได้กูก็เมินสับ หลอกกันยังไวใครกับรูนี่หมัดปืนกลให้เป็นไวยิ่งกว่าลูฟี่สมอแล้วยังไงก็กูขายเหมือนกับกูซี่กูอยู่กับใครโนฮูอยู่กับบนนี่ย่าเชียงใหม่ไม่ได้ร้อนมึงก็ลองมาดูดิเอ้ยย่าอย่ามั่วกันแต่มองมึงก็ลองมาดูดิเอ้ยย่าถ้าหากไม่มีของ ให้มาลองทำที่เพื่อนพี่ แต่ต้องใจสดไม่ให้ใครได้เป็นนี่เบอร์มาให้ไวเดี๋ยวไปส่งให้ถึงที่ไม่รู้ว่าติดมากไหมไกลใกล้แค่ไหนก็พร้อมจะโก หนึ่งขีดสองขีดไม่ไหว ถ้าต้นบอนไซก็พร้อมจะโชว์ไม่รู้ว่าเวลาไหนแต่ร้านใกล้ๆมีปลาท่องโกเพื่อนชอบแดกโป๊ baby you know เมาบอกว่าเมาให้จะเอาเดี๋ยวก็เวิร์งอยู่กันเป็นกลุ่มให้เกรงใจไม่ต้องเขิน เอาของมายำพร้อมจุดไฟแล้วก็เบิร์นมึงยิงทำไม มึงมันได้กูก็เมินสับขาหลอกกันยังไวใครกับลูนี่บัดปืนกลให้เป็นไวยิ่งกว่าลูฟี่จะมอแล้วยังไงก็กูขายเหมือนกับกูซี่กูอยู่กับใครโนฮูอยู่กับโบนี่เมาบอกว่าเมาให้จะเอาเดี๋ยวก็เวิร์งอยู่กันเป็นกลุ่มให้เกรงใจไม่ต้องเขิน เอาของมายำพร้อมจุดไฟแล้วก็เบิร์นมึงยิงทำไมมึงมันได้กูก็เมินสับขาหลอกกันยังไวใครกับลูนี่บัดปืนกลให้เป็นไวยิ่งกว่าลูฟี่มอแล้วยังไงก็กูขายเหมือนกับกูซี่กูอยู่กับใครโนฮูอยู่กับ บนนี่เป็นซะแบบนั้นไม่มีความเป็นปัจเจก มึงมาไว้แค่ไหนไม่อยากตายก็ต้องเบรกถ้ามึงไม่เจ็บ มึงคงไม่คิดเปิดปากไปแล้ว ให้มึงฟังไม่ใช่เด็ก แล้วก็ไม่ต้องเสือกเรื่องของใครเขากูอดมแกแต่เพื่อนมึงดมกาวไม่เอาไม่พูดนกแคปยูแมนดาวลินามาแปะ